ครับในหัวข้อต่อมานะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแทรกวิดีโอจาก YouTube นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกวิดีโอที่อยู่ใน YouTube มาใส่ในหน้าเว็บของเราได้ ด้วยเครื่องมือที่ทาง Google Sites เตรียมไว้ให้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ที่เราสามารถที่จะนำวิดีโอนะครับต่างๆ ที่อยู่ใน YouTube เนี่ยเพื่อมาจัดเตรียมเป็นเนื้อหาการสอนในรายวิชาของเราก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ กำหนดนะครับในส่วนของการตั้งค่าก็ได้เช่นกันนะครับ หรือเราจะเลือกวิดีโอที่เราได้อัปโหลดเอาไว้ใน YouTube เพื่อมานำเสนอในหน้าเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้เราคลิกในหน้าเว็บไซต์นะครับที่เราต้องการอตอนนี้เราอยู่ในหน้าแทรก YouTube นะครับ เสร็จแล้วก็ไปที่เมนูแทรกนะครับ ในส่วนของ YouTube ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ เราก็คลิก YouTube เข้าไป เราสามารถอยากค้นหาวิดีโอนะครับ พิมพ์คำค้นลงไปตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วก็กดค้นหา วิธีการไม่ยากนะครับ เราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการ เสร็จแล้วก็กดเลือก เช่นกันครับเราสามารถที่จะย้ายตำแหน่ง ตัววิดีโอของเราเนี่ย ไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยถ้าต้องการแทรกเพิ่มก็คลิกแทรก ค้นหาวิดีโอนะครับ เราสามารถเลือกวิดีโอได้หลายวิดีโอพร้อมกันก็ได้เช่นกันนะครับ ก็ย้ายมาอยู่ด้านล่าง สามารถปรับตำแหน่งตัววิดีโอของเรานะครับได้ตามต้องการ อันนี้ก็วิธีการแทรกนะครับ ใช้งานไม่ยากนะครับ คลิกแล้วก็ใส่ YouTube ลงมา อีกตัวหนึ่งนะครับในกรณีที่เราจะแทรกวิดีโอของเราเองนะครับเหมือนกันนะครับก็ไปที่เมนูแทรกแล้วก็ YouTube แล้วก็คลิกที่อัปโหลดแล้วตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นวิดีโอที่เราได้อัปโหลดเอาไว้นะครับ ใน YouTube ก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเช่นกันนะครับสามารถย้ายการแสดงผลได้ทีนี้มาดูในส่วนของการตั้งค่าวิดีโอกันบ้างนะครับ เราสามารถที่จะทำการตั้งค่า โดยการคลิกที่ตัววิดีโอของเรานะครับ จากนั้นคลิกที่ฟันเฟืองตรงนี้ เราสามารถที่จะซ่อนปุ่มควบคุมนะครับ ซ่อนปุ่มควบคุม การแสดงได้นะครับ หรือกำหนดนะครับเลื่อนออกจากมุมมองตรงนี้ได้ในส่วนของปุ่มควบคุม สีของแถบแสดงความขึ้นหน้านะครับก็ สามารถเลือกได้สีแดงกับสีขาว ค่าเริ่มต้นเป็นสีแดงนะครับ อ่าแล้วก็อนุญาตให้เปิดเต็มจอหรือเปล่านะครับ ก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพนะครับ เดี๋ยวจะตั้งค่าการแสดงผลระหว่างวิดีโอ 2 อันนี้นะครับ อันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับ ก็เป็นปกติสีแดงแล้วก็เปิดเต็มจอได้ อีกตัวหนึ่งเราจะตั้งค่าเป็นแบบ ไม่ต้องซ่อนนะครับ ก็แสดงตลอดเวลา แล้วก็เลือกเป็นสีขาว ไม่อนุญาตให้เปิดเต็มจอนะครับ เสร็จแล้วกดเสร็จสิ้น ทดลองดูผลการทำงานนะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกการตั้งค่าได้ที่เมนูตรงนี้ อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้งานเลยนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้